iPad มันจะแบ่งออกอยู่เป็น 2 กลุ่มนะครับกลุ่มที่ใช้ Touch ID แล้วก็กลุ่มที่ใช้ Face ID นะครับถ้าหากเป็น iPad รุ่นที่ใช้ Touch ID หรือว่าปุ่ม Home นะครับวิธีการเข้า DFU Mode ทำได้ดังนี้นะครับกดปุ่มปิดเครื่องแล้วก็ปุ่ม Home ค้างเอาไว้พร้อมกันนะครับจนกว่าเครื่องจะดับ จากนั้นปล่อยปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วกดปุ่ม Home ค้างเอาไว้นะครับ หลังจากนั้นครับที่คอมพิวเตอร์นะครับจะดีเทคเห็นตัวอุปกรณ์ของ iPad นะครับวิธีการเข้า DFU Mode ของ iPad ปี 2018นะครับรุ่นที่ใช้ Face ID จะมีความแตกต่าง เราสามารถทำได้ดังนี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้ 2 มือนะครับในการกดเสียบสาย USB เชื่อมต่อเข้ากับคอมให้เรียบร้อยนะครับแล้วจากนั้นลักษณะการกดจะเป็นอย่างนี้ครับเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อย กดปุ่ม power ค้างเอาไว้ จนกว่าเครื่องจะดับ พอเครื่องดับให้กดปุ่มลดเสียงค้างเอาไว้นะครับ นับ 1 2 3 4 5 แล้วค่อยปล่อยปุ่ม power ออกนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทำนะครับ เริ่มนะครับ เพิ่มเสียงปล่อย ลดเสียงปล่อย กดปุ่มด้านบนค้างเอาไว้ รอให้เครื่องดับนะครับ พอดับแล้วกดปุ่มลดเสียงนับ 5 1 2 3 4 5 ปล่อยปุ่มบนครับกดปุ่มลดเสียงค้างเอาไว้อยู่นะครับ ลังจากนั้นครับให้สังเกตที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ถ้าเข้าในโหมดนี้ได้นะครับที่คอมพิวเตอร์จะตรวจจับตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะขึ้นบอกว่า iPad จะเข้าอยู่ใน Recovery Mode ให้ทำการ Restore iPad นะครับ ซึ่งหน้าจอของ iPad นั้นจะเป็นสีดำ Let's go!